การกำหนดค่าวัสดุและพื้นผิว ในโปรแกรม Blender เราจะทำการกำหนดคุณลักษณะของวัตถุด้วย Material การเพิ่มคุณลักษณะและใส่สีให้วัตถุ มีขั้นตอนหลักคือ คลิกขวาเลือกวัตถุหรือโมเดลนั้น แล้วไปที่แถบของ m a t e r i a l จากนั้นเพิ่มสีและปรับแต่งคุณลักษณะต่างๆ การใส่สีวัตถุ ให้เราเลือกวัตถุใน Object Mode เลือกแถบ Material สร้างและปรับค่าคุณลักษณะตามต้องการ ดังตัวอย่างการใส่สีให้วัตถุ สร้างวัตถุขึ้นมา 1 ชิ้น ให้คลิกขวาเลือกวัตถุที่จะใส่สี แล้วไปที่แถบ Materials ถ้าเข้าไปแล้วสล็อต Material ไม่มี Material อยู่เลย ให้กดปุ่ม New หรือปุ่มบวก เพื่อเพิ่ม Material ขึ้นมาใหม่ในสล็อต หากมี Material อยู่แล้ว โดยปกติ รูปสี่เหลี่ยมคิวบที่โปรแกรมให้มาจะถูกใส่สี Material ไว้แล้ว คุณลักษณะในหน้าต่าง Material ที่ใช้บ่อย 1. Slot Material คือช่องคุณลักษณะที่มีอยู่ในโมเดล ไว้เลือกคุณลักษณะที่จะใส่ในโมเดล หรือวัตถุที่เลือกอยู่เมื่อเลือกคุณลักษณะในสล็อตค่าคุณลักษณะก็จะเปลี่ยนไปตามแบบที่เลือก 2. ชื่อของ Material หรือคุณลักษณะที่สามารถตั้งชื่อใหม่ได้ เพื่อสะดวกในการเรียกใช้งาน นอกจากนี้ถ้าอยากใช้คุณลักษณะเดิมที่เคยตั้งค่าไว้แล้ว สามารถเรียกใช้ได้จากปุ่ม Material หน้าชื่อ 3. หน้าต่าง Preview คุณลักษณะของวัตถุที่กำลังเลือกอยู่ 4. Diffuse คือส่วนที่ใช้เลือกสีที่จะใช้งาน 5. specula คือสีของเงาสะท้อน diffuse และ specula สามารถปรับความเข้มความสว่างได้ที่ค่า intensity 6. transparency คือการตั้งค่าความโปร่งใสของสี ปรับความใสได้ ยิ่งค่าอัลฟาน้อยก็จะยิ่งใสมาก 7. mirror ตั้งค่าเงาสะท้อนแบบกระจก หากปรับที่ค่า reflectivity ยิ่งมากก็ยิ่งสะท้อนมาก ค่าเบลนจะทำให้เงาบิดเบี้ยวมากน้อย ตามค่าที่ปรับ ให้ทดสอบปรับตั้งค่าแมทเทอเรียลพร้อมทั้งใส่พื้น เพื่อให้เห็นแสงและเงาเพิ่มขึ้น การสร้างวัตถุที่มีความใส หลังจากที่กำหนดค่าสีแล้ว เราจะลองมาทำวัตถุให้มีความใส โดยการกำหนดค่า transparency หรือตั้งค่าความโปร่งใสของวัตถุ ปรับความใสได้ที่ค่าอัลฟาค่ายิ่งน้อยก็จะยิ่งใส 1. สร้างวัตถุขึ้นมา โดยสร้างทรงกลม 3 ชิ้น กำหนดให้มีสีเขียว น้ำเงิน แดง ตามลำดับ และสร้างพื้นสีขาว จัดวางโดยให้วัตถุซ้อนกัน เพื่อสังเกตผลของการปรับค่าโปร่งใส 2. คลิกเลือกที่ทรงกลมสีแดงให้ตั้งค่า Material คลิกเลือกที่ช่อง Transparency กำหนดค่าที่ Alpha ให้น้อยลง จะเกิดความใสขึ้น ในที่นี้กำหนดให้อยู่ที่ 0.5 เพื่อให้เห็นความใสแบบ 5 0สาร Render โดยกด F12 จะเห็นว่าวัตถุมีความโปร่งใสจนสามารถมองเห็นทะลุวัตถุด้านหลัง และ 4. เราสามารถปรับค่าวัตถุทรงกลมให้มีความเรียบได้ โดยให้เราไปที่ Shading Smooth ทดสอบเรนเดอร์อีกครั้ง จะได้ลูกบอลที่เรียบเนียน การสร้างวัตถุให้มีเงาสะท้อน การทำให้วัตถุมีเงาสะท้อน จะใช้การคลิกที่ตัวเลือก Mirror การตั้งค่าเงาสะท้อนแบบกระจก ปรับที่ค่า Reflectivity มีค่ายิ่งมากก็ยิ่งสะท้อนมาก ค่า Blend จะทำให้เงาบิดเบี้ยวมากน้อยตามค่าที่ปรับ มีวิธีการคือ 1. ให้เรากำหนดคุณลักษณะเพิ่มเติมจากงานที่ผ่านมา เลือกวัตถุสีน้ำเงิน คลิกที่คำว่า Mirror ตั้งค่า Reflectivity ให้เป็น 0.5 เป็นค่าการสะท้อน ถ้าเราตั้งเป็น 1 วัตถุจะเป็นเหมือนกระจกเงา 2. ให้ตั้งค่า Fade to ให้เป็น Materials งานจะมีความสดใสมากขึ้น ทดสอบโดยการเรนเดอร์ 3. จะพบว่าวัตถุทรงกลมสีน้ำเงินมีการสะท้อนวัตถุอื่นๆ ให้ทดสอบเพิ่มการสะท้อนให้กับวัตถุทรงกลมสีเขียว สีแดง และทำพื้นสีขาว ให้ทดสอบเรนเดอร์ จะได้ผลลัพธ์ที่สวยงาม วัตถุจะมีการสะท้อนไปมาซึ่งกันและกัน 4. จะพบว่าภาพยังมีจุดที่ดูไม่สมจริง คือเงาของวัตถุที่ตกกระทบบนแผ่นพื้นสีขาว มีสีดำมากเกินไป สามารถปรับได้ โดยไปที่แท็บ Shadow ให้คลิกที่ Receive Transparency เมื่อเราคลิกที่แท็บ Shadow Receive Transparency แล้ว เราลองเรนเดอร์อีกครั้ง จะเห็นว่าเราจะได้งานที่มีความสมจริงยิ่งขึ้น แสงเงาจากวัตถุที่มีความโปร่งใสจะถูกคำนวณ ให้มีความสมจริงมากยิ่งขึ้น